เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ย เฮ้ยเอาละครับผมก็คราบสวัสดีสวีดันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้หำแล่นะเพื่อนๆนะ มาวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผม กับแอสการ์เดียเลซิ่งนะครับผมนะะวันนี้ก็มากับทุน163 นะเพื่อนๆนะ กันเลยดีกว่านะครับ ว่าทุนแค่นี้เราจะไปได้ถึงไหนเพิ่นๆนะมาครับ ขออนุญาตเปิดเบ็ดเบาๆไปที่เบ็ดละสิบก่อนเลยนะเพื่อนนะ ไปอออโต้ไปเลยสักสิบเปิดเพื่อนอยู่รอดไหมวันนี้ see in my I my ไปเออหัอกมาเอออืมเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไปกันต่อครับผมได้มาอีกแปดร้อยเอาหัวโตหมดแล้วเพื่อนมาบวกมาพันเอ็ดละเพิ่มเบ็ดไปเลยครับผมเป็นเบ็ดเจ็ดสิบเลยนะไปหัวโตไปสามสิบเปิดเลยเพื่อนมาลุ้นกัน ตัวว่เยอะแต่ไม่ลงอ้ตัวสวยเลยมเยมาสักนเป็นไรไปไม่เข้าไม่ลงไม่อะไรเลย เอาตัววมาช่วย ไปมาคูณสามสามแถวเออตัวว้มาอีก คูณอกคูณสี่ะาแ้เออคูณอีกเจ็ดเออไปอีกเออนั่นแหละเขลเหียน เหรียญไม่มาอีกลุดมีเท่าไหร่นยไม่ทันแตกครับผมไปกันต่อไปกันต่ออืมดูตัวใบดู ตัวสแคตเตอร์มาเป็นเหนียวเมื่อกี้นะมีตัวเชื่อมเอาเหรียญมาแน่นอนเอแถวแรกอืมยังได้สิบอยู่เอแถวแรกไม่หรือเปล่าผมยังได้เคอยู่เอแถวแรกเอแถวแรกอืมเป็นเหนียวไหมเสิบนะอืต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ luôn mà, mà. Ừ. Mày xí, mày xí. Ừ, mà. Ừ, ừ. Mà sao mày, mà sao mày. Sao cắt chân tao mà mày, sao cua. Cua nưng. Ăn nhận đây luôn, nhận đây luôn. Bỏ nhận đây. ว่ายังไงสแคปเตอร์ตัวสุดท้ายมาเอามาทำวุธโอ้โหเรียบร้อยครับผมสปินไปอีกสิบสองครั้งไปกันครับ ไปกันไปกันเลยจะไปกันเลยจ้ะมาเปิดแรกมาเงียบเล็กอื้อมาอื้เจมาเออคูณแปดไปอื้อมาให้หน่อยเดียวอืมไม่มีตัวเชื่อมอยู่แล้วเจมาเออเออได้เคแน่นอน โู้กับแต่มาเลยนะ เอไม่ถือหมุนยี่สิบมาเหรียญแถวกลางอู้ยังได้สิบอยู่ตัววายมาคิ้วโอ้เต็มแถวไปหุ่นยิบอือเอาเรื่องมึงเหรียญมาเออไออีกสามสิบหกโอ้โหของโบอย่างดุสิบไม่สี่สิบสี่แล้วนะโอ้ของโบชุดนี้โอ้โหของโบชุดนี้ดุเอาเรื่องมึงเลยหมื่นสี่ครับผมเอาไปอีกเจ็ดครั้งเคมาดิเออเคมา ผมนย์แปดไปให้ชุดเดียวเดี๋ยวไปแต่งต่อครับผมปึ๊บครับมาแต่มาหนึ่งชุดผมแปดไปเป็นแก้วหนเป็นขวานซะนั้นเอาเจมาปึ๊บเออเอาเหรียญมาอืมอหืมอือหือเป็นแต่ซะนั้นเลยเอาบวกไปพันสี่เพื่อนเอาไปกันต่อเอาเจมานึกว่าจะไม่ได้ซะแล้ว นึกเปลี่ยนแถวบนนั้นมันเอาสิมาดิ เหรียญยญมาเหรียญไม่มานะอืมมาอีกมาอีกอืมเจก็ไม่เข้า เคมาเออเคแล้วชุดชิวแถวแรกลูกไม่มาอืมอืมอืมสีสปินหมดไปแล้วเพื่อนนะ แต่ช็อตนี้ตัวมาแนะหมื่นเจ็ดกับเพื่อนเลยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไปไป ิเออเอาเอมาลุงแปลมาแปลมาแล้วแปลมา เคมาเออลุงไอ้ดูอืมตัวใบมาช่วยชีวิตเพื่อนอืมจากนี้ัวมีสองพันด้วยไปกันไปกันยาวๆไปกันยาวๆมีสองพันห้านะ แก้วแก้วมา เจกับเคกโลามาอืมไเาไอีกสามร้อยเขาเผื่อไปกดั้นเจ็ดเปิดนมาสิมาสิสิมาสิไม่เข้าแถวสามอืมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอีกสามเปิดเพื่อน ดออโต้ชุดนี้ผมขึ้นเป็นร้อยแลยนะแล้วไปออโต้สิบครั้งสุดท้ายแล้วนะเพื่อนนะมาขึ้นเป็นร้อยไปเลยครับผมเดี๋ยวปล่อยออโต้นะออโต้ไปสิบเปิดสุดท้ายเพื่อนมาลุ้นกัน บวกมาสามหมื่นละสแกตเตอร์มาสองได้ได้แตรมาแตรมาเด็กมาชุดเดียว โอเคมาแม่มาจุดเดียวแล้วอีกสามเปิดเพื่อนเหมือนจะไม่ค่อยแจกแล้วนะเมื่อนะอืมอ่ะเปิดสุดท้ายมาเอาแต่มาหนึ่งชุดหมดแล้วไม่เป็นไรอ้ามจะพอเท่านี้ดีกว่านะเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยนะครับผม มาเราก็บวกมาสสองหมื่่นีพันเก้านะเออ 29,400เออไปถอนไปเลย 29,000ถอนไปเลยครับผมสำเร็จสสิ้นนะครับผมอ้าละครับผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆคนไหนมาเล่นตามนะครับผมการเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นนะครับ ส่วนเพื่อนคนไหนจะเป็นกำลังใจให้นะครับผมแค่กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไวแจ้งเตือนก็พอนะครับไอ้วันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย